ในเรื่องของสภาวะทางอารมณ์ของผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุจะต้องดูแลเรื่องสภาวะความเครียด และภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ โดยใช้หลักเกณฑ์ในการประเมินสภาวะทางจิตใจ และต้องมีการรายงานผลอยู่สม่ำเสมอ โดยมีการประเมินเช่น การสังเกตการพูดคุย การทำกิจกรรม พฤติกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ การสังเกตการนอนหลับของผู้สูงอายุว่ามีระยะเวลาในการพักผ่อนอย่างเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ การเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนไหวช้าลงหรือมีการกระสับกระส่ายหรือไม่ มีการประเมินความผิดปกติของผู้สูงอายุจากการทำกิจกรรมต่างๆ มีการกล่าวชมเชยกับผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมเพื่อให้คลายความตึงเครียดลงได้ และในการสังเกตสภาวะความตึงเครียดของผู้สูงอายุนั้น ผู้ดูแลผู้สูงอายุ จะต้องรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ ให้กับหัวหน้างานทราบ ต่อไปเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกันนะคะคำแรกคำว่า การนอนหลับ ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าซีมินอีกครั้งนะคะซีมินแปลว่า การนอนหลับ ต่อไปคำว่านอนไม่เพียงพอนะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าซุมินบุโซกุซุมินบุโซกุแปลว่านอนไม่เพียงพอ ถัดมานะคะคำว่าชมเชย ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโฮเมมัสโฮเมมัสแปลว่าชมเชย ถัดมาคำว่าให้กำลังใจนะคะ ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า 応援します応援しますแปลว่า ให้กำลังใจ ต่อไปคำว่าความเครียดนะคะ จะเป็นคำทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษค่ะ ภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่า stress อีกครั้งนะคะ stress แปลว่า ความเครียดค่ะ ถ้าเราต้องการพูดว่า ความเครียดสะสมนะคะ สามารถพูดเป็นประโยคภาษาญี่ปุ่นได้ว่า ストレスがたまりますストレスがたまりますแปลว่า ความเครียดสะสม ถัดมานะคะ ถ้าอยากจะบอกว่า รู้สึกไม่สบาย พูดได้ว่าไทโจฟูเดียว ไทโจฟูเดียว แปลว่า รู้สึกไม่สบาย ถัดมานะคะ คำว่าซึมเศร้า ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า อิคิโชจิ อีกครั้งนะคะ อิคิโชจิน แปลว่า ซึมเศร้า ส่วนคำว่า โรคซึมเศร้านะคะ เรียกว่า อุตซึเบียว อุตซึเบียว แปลว่า โรคซึมเศร้า ถัดมานะคะ คำว่าน้ำหนักนะคะ ในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า ไทจู ไทจู แปลว่าน้ำหนัก ถ้าอยากจะบอกว่าน้ำหนักลดนะคะ พูดได้ว่าไทจูกะเฮดิมัสอีกครั้งนะคะไทจูกะเฮดิมัสสุดท้ายนะคะ ถ้าอยากจะบอกว่า น้ำหนักเพิ่มก็สามารถพูดได้ว่าไทจูกะฟูเอมัสไทจูกะฟูเอมัสแปลว่า น้ำหนักเพิ่มค่ะ